นี่ในส่วนของหัวใจสำคัญจริง ๆ ที่เราจะเริ่มเห็นหน่อยนะคะก็จะเป็นเรื่องการจัดทำคู่มือติดต่อราชการของทุกหน่วยงานนะคะเพราะนั้นข้อมูลเยอะเราก็ต้องการพื้นที่ในการเก็บข้อมูล เรียกว่า Big Data แล้วข้อมูลเหล่านี้จะต้องมีการประมวลผลนะคะเพราะนั้นทั้งหมดนี้ ถามว่ากิจการโทรคมนาคมจะไปช่วยตรงไหนนะในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลอาจารย์ขออนุญาตพาท่านมาดูตัวอย่างก่อนนะคะ มันจะมีเรื่องมาตรฐานเว็บไซต์ที่อาจารย์บอกนะคะเขาก็จะมีคุณเรียมีเกณฑ์ไว้ แล้วทุกหน่วยงานก็จะเร่งรีบในการจัดทำข้อมูลป้อนเข้าไปในช่องออนไลน์หรือดิจิทัลแม้กระทั่งอย่างเช่นในระบบศาลนะคะ ในศาลจังหวัดทั่วประเทศตอนนี้ก็กำลังปฏิรูปหน้าเว็บไซต์กันอย่างขนาดใหญ่เลย เพราะนั้นท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลอะไรต่างๆ ได้นะคะ ในการที่จะร้องขอทนายความในกรณีที่ต้องมีการฟ้องร้อง แต่ท่านไม่มีคุณในการจ้างทนายความนะคะ นั้นก็ต้องมีการท้ายที่สุดต้องมีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐบูรณาการเข้ากับเว็บท่า ที่อาจารย์พาท่านไปดูเมื่อตะกี้นี้นะคะ ทั้งหมดนี้ เราก็มาพบว่า หัวใจสำคัญเลย การจะใช้ข้อมูลขนาดนี้ ช่องทางที่เป็นประโยชน์ ช่องทางที่จะเอื้อก็คือ ช่องทางที่เขาเรียกว่าบรอดแบนด์เราลองมาดูตัวเลขกิจการบรอดแบนด์นิดหนึ่งนะคะในกิจการบรอดแบนด์เนี่ยมีการสำรวจข้อมูลในปี2559นะคะอาจจะดู ย้อนหลังนิดหน่อยนะคะอาจารย์ได้ลองเก็บข้อมูลของบริการกิจการที่ผ่านบอร์ดแบนเนี่ยเราสังเกตได้ได้เห็นว่าถ้าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่ากิจการโมบายบอร์ดแบนก็คือการให้บริการบอร์ดแบนแบบเคลื่อนที่ สังเกตว่าสีฟ้าจะโดดเด่นอยู่ในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกก็คืออย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะคะเราเน้นพัฒนาเทคโนโลยีบอร์ดแบนผ่านทางโมบายก็แปลว่าเราก้าวกระโดดในเรื่องนี้ ขณะที่ฝากฝั่งยุโรปนะคะท่านจะเห็นได้ว่าเขามีการพัฒนาในเรื่องของกิจการโมบายบรอดแบนด์เนี่ยน้อยกว่าเรานะคะส่วนของฝากฝั่งอเมริกาก็มีการพัฒนาถ้าสังเกตให้ดีนะคะว่า เขาเน้นการพัฒนาของเขาเนี่ยเขาจะเน้นพัฒนาไปที่ตัวฟิกซ์บอร์ดแบนแต่เป็นอย่างช้าๆ ของเราเนี่ยเรียกว่าก้าวกระโดดที่สุดคือโมบายบอร์ดแบนนะคะเพราะนั้น เราก็เลยเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มประเทศเป้าหมายของผู้ผลิตเทคโนโลยีนะคะแล้วเราเองก็ด้วยการที่เราหันมามาพัฒนาโมบายบรอดแบนด์ตรงนี้ มันก็เลยทำให้เห็นว่าเราเองก็มีพื้นฐานที่ดี พื้นฐานโครงสร้างที่ดี แล้วก็จะสนับสนุนไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่ดีนะคะโดยใช้โมบายบรอดแบนด์แต่เราอาจจะพัฒนาฟิกซ์บรอดแบนด์ไม่ทัน เพราะท่านจะเห็นว่าเส้นสีส้มกับเส้นสีน้ำเงินยังอยู่ห่างกันมากนะคะถ้าเทียบอัตราส่วนกับ เรโชระหว่างอเมริกา กับยุโรปเนี่ยพัฒนามาคู่ขี้กันนะคะแต่ท่านอาจจะเห็นว่าตัวเลขเขาทำไมดูน้อย ประชากรเขาน้อยนะคะ แต่ประชากรของคนฝั่งเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเยอะ อันนี้เรามาดูการพัฒนาเรื่องการสำรวจข้อมูลเปรียบเทียบผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกๆ 5 ปี ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเราเนี่ยนะคะโดย ITU เช่นเดียวกันนะข้อมูลตัวนี้ท่านจะเห็นได้ว่า ถ้าเราดูอัตราร้อยละของการใช้คอมพิวเตอร์ในครัวเรือน ในปี 2005เนี่ย ดูก้าวกระโดดมากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลมากที่เป็นสีเทานะคะที่เป็นแถบสีเทา แต่พอไม่ถึง 10 ปี ปี 2015 การใช้อินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลเนี่ยก้าวกระโดดมากนะคะขณะที่การใช้คอมพิวเตอร์ในครัวเรือนก็ดีนะคะหรือการใช้อินเทอร์เน็ตบ้านก็อาจจะไม่เท่าถ้าเทียบการพัฒนานะคะ ไม่เท่ากับการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนบุคคลหรือการเคลื่อนที่ เพราะฉะนั้นก็จะสอดรับกันว่าจะเห็นได้ที่เราดูก่อนหน้านี้ว่า เทคโนโลยีบรอดแบนด์ของเราเนี่ยพัฒนาไปในส่วนของโมบายซะมากกว่า คราวนี้เรามาดูต่อในส่วนว่า อย่างที่อาจารย์บอกเรามีแผนยุทธศาสตร์แล้ว เรามีเป้าหมายแล้ว และเรากำลังพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล คราวนี้เรามาลองดูแผนปฏิรูปประเทศสักนิดหนึ่งนะคะอาจารย์จะขออนุญาตพาท่านดูเป็นไกด์ไลน์แล้วเราคงต้องติดตามกันนะคะว่าจะมีการเดินทางตามแผนปฏิรูปประเทศได้มากน้อยแค่ไหนนะนี่คือสิ่งที่ เพิ่งประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายในวันที่ 6 เมษายน 2561 ก็ปีกว่าๆแล้วนะคะ เห็นไหมคะ เราอยู่กับการ จัดตั้งรัฐบาลรัฐสภา วันนี้เราก็ยังไม่ได้ทำการพิจารณาร่างกฎหมายเลยเพราะเราเพิ่งจะเริ่มพิจารณาร่างงบประมาณแผ่นดินเท่านั้นเองนะคะ ก็หวังว่าจะมีการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ในเร็วๆนี้แล้วเราจะเห็นการพัฒนาอย่างเรียกว่าก้าวกระโดดทีเดียว ถ้าเป็นไปตาม แผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปที่วางไว้นะคะ เช่น จะสังเกตว่าเขามีเขียนเลยว่า จะมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรอาจารย์ขออนุญาตโค้ดให้ดูตรงนี้ ทำไมต้องมีแผนปฏิรูปประเทศท่านเห็นไหมคะ เพราะว่ามีเทคโนโลยี disruption เกิดขึ้นอย่างรุนแรงในทุกวงการนะคะ YouTube Line Twitter แพลตฟอร์มเหล่านี้ ที่เป็นแพลตฟอร์มทางผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ย เป็นแพลตฟอร์มที่กระทบ broadcasting หรือคำว่าวิทยุกระจายเสียง มันหมายถึงการกระจายเสียงนะไม่จำเป็นต้องผ่านช่องทางวิทยุเท่านั้น โทรทัศน์ ไม่ใช่เฉพาะวิทยุโทรทัศน์มันผ่านหลายช่องทาง เราเรียกว่าเป็นกิจการโทรทัศน์ที่เป็นแพร่ภาพและเสียง จริงๆนะตอนนี้พวกเราก็กคงทราบกันอยู่หลายท่านก็อาจจะเป็นยูทูบเบอร์เองหลายท่านก็อาจจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าขายของทางออนไลน์นะคะทำธุรกิจออนไลน์ ท่านเป็นผู้บริโภคด้วย แล้วท่านก็กลายเป็นผู้ผลิตสื่อด้วยเผื่อๆบางครั้งเราก็เป็นนักข่าวเสียเองนะคะเวลามีเหตุการณ์เราก็ บันทึกวิดีโอหรือว่า ไลฟ์สดนะคะทั้งหมดเนี้ยเป็นช่วงห่วงเวลาของการพัฒนาในส่วนที่เรียกว่าบอร์ดแคสซิ่งหรือว่าเรื่องของแพร่ภาพกระจายเสียงและโทรทัศน์เรียกว่าขนาดใหญ่นะคะเขามีแนวทางที่จะพัฒนายังไง อันนี้ก็จะเป็นฝากไปดูเพิ่มเติม ว่าเขาจะดึงประชาชนเข้ามาร่วมในการกำกับดูแลอย่างไรบ้าง เพราะว่าในอดีตเราจะเน้นแค่ว่ารัฐจะไปกำกับสื่อนะสื่อนั้นเป็นสถานีวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ กำกับได้อยู่แล้วนะคะเพราะผ่านใบอนุญาต แต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญข้างหน้านั่นคือประชาชน ประชาชนเข้ามาเป็นผู้บริโภคด้วย แล้วก็อยู่ในฐานะของผู้ผลิตด้วย และเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วย แต่ความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมี เพราะนั้นจะสังเกตให้ดีว่าเราเริ่มเน้นเรื่องคอนเทนต์หรือเนื้อหานะคะ ในอดีต20กว่าปี เราพัฒนาโครงสร้างโครงสร้างพัฒนามาถึง 4G แล้วกำลังจะเป็น 5G แต่สิ่งที่เรากำลังให้ความสำคัญคือเรื่องของคอนเทนต์นะคะ ราะฉะนั้นคอนเทนต์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนะมีความสำคัญ เพราะเป็นสังคมความรู้ สังคมข้อมูล สังคมความรู้ แต่ความรู้นั้นต้องเป็นความรู้ที่ถูกต้องนะคะ เพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นก็มีเป้าหมายที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนกฎหมายนะคะอาจารย์ขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านดู ก็จะมีการเตรียมจัดสรรความพร้อมของย่านความถี่ย่านหนึ่งนะคะที่เราไม่เคยมีการพัฒนามาพอสมควรน่าจะถึงเวลาละก็คือพัฒนาคลื่นความถี่เพื่อสำหรับภารกิจด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นะและประโยชน์สาธารณะ ซึ่งเป้าหมายจะต้องแล้วเสร็จในปี2564 ตัวอย่างเลยนะคะ 13 หมู่ป่า เวลามีเหตุเฉพาะกิจ เราจะทำยังไงนะคะ เราควรจะมีคลื่นความถี่เฉพาะไหม แล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าเป็นค่ายไหนละ เราจะร่วมด้วยช่วยกันอย่างไรนะคะจริงๆ แล้วถ้าท่านได้ยินข่าวในประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านประธานาธิบดีเพิ่งประกาศแถลงไปเมื่อสักไม่กี่เดือนเอง คือการตั้งหน่วยงานขึ้นมาเป็นการเฉพาะเลยในการ ดูแลความมั่นคงในวงโคจรดาวเทียม เพราะนั้นเขาไปขนาดนั้นค่ะเพราะนั้นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และประโยชน์สาธารณะเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่บนบกบนดินเหมือนที่เรากำลังเผชิญอยู่เท่านั้น เขามองไปไกลมาก ก็หวังว่าเราก็จะพัฒนาไปในทำนองเดียวกันนะคะ ถ้าหากเรามีการใช้ดาวเทียมมากขึ้นนั้นเราก็เลยเริ่มมีการอย่างที่เราเรียนมาตลอดว่ามีเรื่องการจัดสรรคลื่นเพื่อเตรียมรองรับสิทธิในการใช้วงโคจรดาวเทียมใน วงโคจร ในระดับที่ต่ำมากที่สุด ใกล้โลกที่สุดนะคะที่เราเรียกย่อ ๆ ว่า LEO หรือ Low Earth Orbit นะคะตรงเนี้ยข้อสำคัญเราไม่มีหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง กฎหมายที่มีอยู่เพียงพอไหมจัดตั้งหน่วยงานมาดูแลในทางด้านอวกาศดีไหม ก็มีการกำหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศนะคะ อันนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะคะว่าจะเกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด เพราะนั้นฝากผู้เรียนติดตามเพิ่มเติมนะคะ การเรียนไม่มีวันที่สิ้นสุด โดยเฉพาะกฎหมายทางด้านโทรคมนาคมเนี่ย ถ้าท่านฟังอาจารย์มาทั้งหมด 4 บทท่านจะพบว่า แรกๆใช้เวลา 20 ปีนะคะ เอาไม่ใช่สิเนาะ2477 ถึง 2539 รวมรวม 60 ปี กว่าจะเริ่มปักหลักเข้า 1G 2G สักทีป่าไปตั้ง 60-70 ปี แต่พอเป็น 3G ปั๊บไม่ถึง 10 ปีละ พอเป็น 4G ปั๊บไม่ถึง 2 ปีละ เรากำลังจะก้าวเข้า 5G เพราะนั้น กฎหมายของบ้านเราก็อยู่ในรูปที่เป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะเพราะนั้นทุกอย่างต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรกว่าจะร่างกว่าจะเข้าสภากว่าเราจะมีรัฐสภาตามคันลอง ระบบประชาธิปไตย ทั้งหมดใช้เวลามาก กฎหมายจะก้าวตามทันหรือไม่ อันนี้ก็ฝากเป็นข้อสังเกตนะคะว่า บางครั้งเราก็ต้องเข้าใจที่ไปที่มาด้วยเหตุผลนี้เราจะต้องเข้าใจที่ไปที่มาของมัน และที่โทรคมนาคมไม่ได้เป็นการลงทุนที่แบบต้นทุนสบายๆนะคะเป็นต้นทุนที่มหาศาล แล้วเทคโนโลยีที่เราจะเผชิญข้างหน้าเป็นเทคโนโลยีดาวเทียม ใช้ต้นทุนมหาศาล เราจะออกกฎหมายได้ทันเท่าท่วงทีแค่ไหนนะแล้วกฎหมายที่เราออกมาปั๊บอาจจะกลายเป็นกฎหมายที่ตายไปแล้ว โดยธรรมชาติของมันเพราะมันไม่ทันยุคทันสมัยแล้ว เพราะนั้นก็มันติดตามตัวบทกฎหมายจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาหรือเว็บไซต์ของสำนักงงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็สำนักงงานรัฐสภานะคะ